Thank you. ครับในสำหรับอาวุธมวยไทยต่อไปคือเรื่องของการเตะนะครับการเตะในที่นี้เราอาจจะแยกออกตามแนวแรงนะครับ ตามแนวแรงของที่เขาทำของของการเตะนะครับเตะแนวแรกคือการเตะจากข้างล่างขึ้นข้างบนหรือว่าเตะตรงนะครับ เตะตรงหรือเตะเตะตรง ลักษณะการเตะการวางตัวการมุมนะครับก้มหน้าผ่านน้ำหนักเป็นการเตะตรงสองเตะเฉียง ขึ้นมาเฉียงมุมเตะเหมือนเดิม นะครับเปิดส้นเท้าขึ้นนิดนึงเพื่อเปิดสะโพกนะครับสามเตะตัดนะครับเตะตัดนะครับลำตัวอาจจะเอ็นไปนิดนึงเพื่อรักษาบาลานซ์ตัวเองนะครับ เตะตัดอาจจะเป็นตัดล่างนะครับเตะตัดล่าง เตะตัดบนนะครับ เบื้องต้นลองเห็นหน้าอีกมุมนลยครับจะเห็นภาพชัดนะครับ เตะตรงนะครับ เตะตรงฟองหน้าเหมือนเดิมนะครับสองเตะเฉียงน้ำหนักมือบาลานซ์ตัวสามเตะตัดนะครับ ตัดหนักบาลานซ์ตัวครับดังนั้นในการเตะที่มีความรุนแรง พยายามที่จะส่งแรงนะครับ การเตะที่อิมแพกเป้าหมายส่วนใหญ่จะเป็นที่กึ่งหน้าแข้งต่างๆนะครับ จากตรงนี้จากหน้าแข้งลงมานะครับ หรือปลายเท้าหรือว่าการเตะทุกอย่างนะครับ ครับ ในสำหรับอาวุธมวยไทยต่อไปคือเรื่องของการเตะนะครับ การเตะในที่นี้เราอาจจะแยกออกตามแนวแรงนะครับ ตามแนวแรงที่เขาทำของ ของการเตะนะครับเตะแนวแรกคือการเตะจากข้างล่างขึ้นข้างบนหรือว่าเตะตรงนะครับเตะตรงหรือเตะเตะตรงนะครับลักษณะการเตะการวางตัวการมุมนะครับก้องหน้าผ่านน้ำหนักเป็นการเตะตรงสองเตะเฉียงขึ้นมาเฉียง มุมเตะเหมือนเดิมนะครับ เปิดส้นเท้าขึ้นนิดนึงเพื่อเปิดระโพกนะครับสามเตะตัดนะครับเตะตัด ลำตัวอาจจะเอ็นไปนิดนึงเพื่อรักษาบาลานซ์ตัวเองนะครับ เตะตัดอาจจะเป็นตัดล่างนะครับเตะตัดล่างเตะตัดบนนะครับเบื้องต้นลองเห็นหน้าไอ้มุมเลยครับเห็นภาพชัดนะครับ เตะตรงนะครับเตะตรงกองหน้าเหมือนเดิมนะครับสองเตะเฉียงน้ำหนักมือบาลานซ์ตัว สามเตะตัดนะครับ ตัดหนักล้านตัวครับดังนั้นในการเตะพี่มีความรุนแรงพยายามที่จะส่งแรงนะครับ การเตะที่อิมแพกเป้าหมายส่วนใหญ่จะเป็นที่กึ่งหน้าแข้งต่างนะครับ จากตรงนี้จากหน้าแข้งลงมานะครับ หรือปลายเท้าหรือเป็นการเตะทุกอย่างนะครับ